ยวคุณนกเคยคุยกับวีมาก่อนหรือยังนะเคยคุยคุยแล้วคุยครั้งหนึ่งคุยกันเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่วันนั้นพี่สักดแนะนำเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่อืมวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าพูดจิ๋วเหตุการณ์มันเหมือนไม่ใช่เรื่องในประเทศไทยเลยพี่นกในไทยเนี่ยเหรอในไทพูดยพูด ไม่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมพูดพูดจิ๋วพูด พูดเหมือน ในในความรู้สึกวีคำว่าพูดนั้นน่าจะเป็นเกิดที่แบบเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยวีจะเจอคำว่าพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยดิ๊กดิ๊กพวกอะไรใช่ไหมอะไรนะฮะมันดูมันฟังเหมือนคล้ายๆพวกอ่าคล้ายๆพวกตัวแฟรี่พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าความรู้สึกคล้าย ๆ แฟรี่หรือ หรือพวกกลุ่มของคนแคะที่วีเคยรู้จักใช่แต่แต่อันนี้มันเป็นของเวอร์ชั่นคนไทยไงอุ้ยอันนี้ถือว่าแปลกใหม่สำหรับผมเลยนะ ถ้าเป็นพูดไทยอะแปลกใหม่มากเลยไม่รู้ว่ามันมันแปลกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูดีกว่า ดีครับดีดี ดีได้อ่ะว่ามันว่ามันจะแปลกไหมอ่ะลองเดี๋ยวค่อยลองฟังดูละกัน วันนี้ วันนี้ตื่นเต้นไหมพี่พี่นุ๊กตอนนี้พี่นุ๊กคุยกับวีเนี่ยใส่สมอลท็อกหรือว่าเปิดคุยปกติฮะคุยปกติแต่ว่าพี่เอาเอาเสียงไกลมือถืออยู่นะ ยังไม่ได้เอามาจอแต่ตอนนี้จ่อละ อ๋อโอเค โอเค ได้ พี่นุ๊กเอาจ่อไว้ในระดับที่คุยกันตอนนี้นะเสียงจะได้ไม่ขาดขาดหายหายนะฮะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมคุยกันรอบสองแล้ว ก็เอ่อยังมีนิดนึงคือ มันไม่ใช่ตื่นเต้นแต่เป็นเชิงที่ว่า พี่ยังไม่ได้เรียนลำดับเนื้อเรื่องเลยก็เลยมันเหมือนกับโลดนิดนึงว่า เฮ้ยเดี๋ยวจะเล่าข้ามเล่าอะไรไปหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ ก็พี่พี่พี่นุกค่อยๆพูดค่อยๆเล่ากับวีไปเรื่อยๆ ได้รายการวีใช้เวลาได้เต็มที่เลยนะฮะเล่าไปนึกไปก็ได้ โอเคเลย ค่ะ ครับมา เรามาเริ่มเรื่องนี้กันดีกว่าพี่พูดจิ๋วครับอ่ะเริ่มเริ่มเลยเหรอได้เลยครับพี่โอเคอ่าแป๊บนึงนะ ย้อนไปเมื่อประมาณสิบปีสิบปีเสร็คือบ้านพี่อยู่ที่สมุทรปราการตอนนั้นครับอ่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะ เพื่อนเพื่อนพี่มายืมใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วห้องพี่อ่ะมันอยู่ชั้นห้าก็คือเวลากลางวันอ่ะพี่ก็จะเปิดเปิดประตู เปิดหน้าต่างเปิดหมดเลยอ่ะเพื่อนมันอยู่ที่สูง เพื่อให้ลมมันเข้า สบายสบายให้ลมมันถ่ายเทอะไรเงี้ย พี่ก็จะเปิดประตูเปิดหน้าต่างหมดเลย แล้วก็ให้ลมพัด แล้วพี่ก็เอ่อคอมพิวเตอร์ของพี่อ่ะมันจะตั้งติดกับประตู พอเดินเข้าในห้องปุ๊บ มันมันต้องผ่านเครื่องคอมก่อน อืแล้วก็พอผ่านเครื่องคอมไปก็จะเป็นพวกโซฟารับแขกอะไรอย่างเงี้ยครับ ่าพอพอเพื่อนพี่มาใช้คอมปุ๊บพี่ก็ไม่มีใครทำก็เลยนั่งตรงโซฟา ก็คือนั่งมองข้างหลังเพื่อน แล้วก็มองจอที่เพื่อนเปิด เพื่อนจะเปิดเพลงเบาๆเข้าเว็บเข้าอไไปอะไรเงี้ย ครับระหว่างเมื่อย ก็เลยเปลี่ยนจากท่านั่งกอดหมอนอิงอ่ะก็เปลี่ยนเอาหมอนอิงเอาหมอนอิงอ่ะมามา มันใช้ท่านอนสายญาติ คือนอนตะแคงแล้วก็ ออกออกครับออกมาอะไรเงี้ยเหมือนนอนในท่าตะแคง ครับ ก็ระหว่างนั้นพี่ก็จู่มันก็มีลมเข้ามาในห้อง ซึ่งมันเป็นลมแบบ เหมือนลมติดแอร์มันก็จะเย็นเย็นครับ คือเวลานั้นมันเป็นกลางวันมันไม่ควรจะมีลมเย็นเย็นไงแล้วสมุดปราการมันไม่ใช่จังหวัดหนาวขนาดนั้นนี่ก็ปลกแปลกๆละแต่ก็ ว่าตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันสึกว่ารอบตัวอากาศมันเริ่มหนาแน่นขึ้นครับ มันจะดูแปลกๆอ่ะแต่พี่ก็ยังมองเพื่อนพี่ใช้คอมอยู่เขาก็หูพี่ก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเล่นคอมไปด้วยครับพี่ก็คอยเพื่อนว่าเเพื่อนมันไม่รู้สึกอะไรเลยหรอ หรือว่ามันยังจดจ่ออยู่กับการแชทการอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็แต่ตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าว่ามันผิดปกติ ไม่นานพี่ก็รู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาทางประตู เป็นตัวเล็กๆอะ่ะตัวสูงประมาณครึ่งฝ่ามือได้ ตอนแรกพี่มองพี่นึกว่าเป็นนกแต่แต่นกอะ่ะมันจะไม่เดินไงนกมันจะกระโดด ต๊อกต๊อกต๊อกนะนกนกจิบครับ พี่ก็มองนกมันเดิน ด้วยความที่มันยังไกลอยู่นะพอมันเดินผ่านผ่านเข้ามาในประตูแล้วก็ ผ่านเข้าผ่านข้างๆ โต๊ะคอมอ่ะก็คือผ่านเพื่อนพี่นั่นแหละครับ เดินตรงโงฟาก็คือตรงมาหาพี่เลยเขาเดินไม่เร็วนะช้าๆตอนนั้นพี่รู้แล้วว่า มันมันเป็นโคนอ่ะ มันมันตัวเล็กมากเอ้ยมัน มันแปลกอ่ะ คือพี่มองแล้วมัน คือเราไม่ มันไม่ พี่ว่าทุกคนอ่ะไม่มีความกลัวหรอก แต่เป็นความว่าตัวอะไร เออเออมันประหลาดใจอ่ะเออมัน อะไรอ่ะ มันคืออะไรตัวอะไร คนตัวจิ๋วตัวเล็กๆแล้วก็ไซส์ตรงนี้ของพี่นุกพี่นุกพี่นุกช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยว่าไซส์ของคำว่าเล็กในที่เนี้ย ระดับขนาดตัวเขาไซส์ประมาณไหนฮะคือคือเขาเขาคนแก่ที่ การแต่งตัวเขาอ่ะจะคล้ายๆอ่ะชีบะขาวคล้ายชุดโป๊กอ่ะคือเสื้อมันไม่ตัดครับ ไม่ได้ใส่เสื้อนะแต่ว่าเขาจะมีไอ้เรียกผ้าเลยนะผ้าผ้าสบายขาวพันสบายผ้าพัน เออ พันตะไคร้แรงอยู่ครับแล้วก็กางเกงเขาอ่ะจะเป็นสีขาวแค่จุงกระเบนอืมแล้วก็มือซ้ายเขาจะถือไม้เท้า ซึ่งเป็นกิ่งไม้เล็กๆอ่ะเขาหักแล้วก็เอามาทำเป็นไม้เท้า อืมแล้วก็เขาก็จะมีมีมีย่ามเล็กๆ ของเขาอ่ะ แล้วก็เป็นย่ามตกเต่าเหมือนเอาผ้ามาพันนี่เนี่ย ครับ แล้วก็ มือมือขวาก็จะไขวหลังแบบคล้ายๆท่าเดินของคนแก่อะค่ะ ครับ คือพี่กะความสูงว่าถ้าเขาถ้าเขาเหยียดตัวตรงๆ นะแบบไม่ค้อมตัวครับพี่คิดว่าเขาน่าจะสูงมาหนึ่งหนึ่งฝ่ามือได้ สูงแค่หนึ่งฝ่ามือนี่เองอุ้ยเออเออคือด้วยความแต่เขาเดินมาเขางอตัวเนี่ยเหมือนงอแบบเก้าสิบองศาเหมือนคนที่แบบ คนแก่คนแก่ๆมากๆก็จะเดินกลัวมากครับก็เขาก็เลยเหลือแค่ครึ่งฝ่ามืออ่ะ แล้วเขาก็เดินต๊อกต๊อกต๊อกมาตรงที่เออแต่เขาพูดมาพอ ตอนที่เขาเดินเข้ามาใกล้อ่ะ พี่ก็เหมือนกับ ขยับตัวจากตัวฝ่าแล้วแบบอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเขาเขาก็พูดไปด้วยนะครับกระเสียงก็จะเล็กแหลมมพูด อะไรไม่รู้ จนไปหยุดข้างหน้าเกียก็ทำตาเหมือนแบบ โกรธอะไรทุกอย่างแล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรที่พี่ไม่เข้าใจอ่ะครับเหมือนกับเออพูดภาษาไทยได้ไหมฟังไม่รู้เรื่องพี่ก็พยายามพูเขาอ่ะ ครับ แต่ว่าพี่ก็พี่ก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะแต่ว่าเพลงมันก็ไม่ได้ดังเพลงที่เพื่อนพี่เปิด เออมันไม่มองมันไม่เห็นอะไรเลยหรอว่ามีมีตัวอะไรเดินผ่านแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะพี่สนใจคนเป็นตัวเล็กๆที่มากกว่าครับ เขาก็ยังพูด เขาอยู่จนพี่พูดครั้งที่สองก็แล้วว่าภาษาไทยได้ไหมเขาก็ยังยังวอยวายกับเหมือนยังยังอินกับอารมณ์ของตัวเองอยู่อ่ะ ก็คือไม่ได้สนใจที่จนครั้งที่สามก็พูดกับเขาไปอีกว่า พูดภาษาไทยมาทุกฟังไม่รู้เรื่องเลย เออเขาก็เหมือนแบบชะงักแล้วก็คิดอ่ะ คิดแบบเอียงหัวอะไรแล้วเอียงหัวคิด สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเมืองจะจมน้ำเมืองจะจมน้ำทำอะไรสักอย่างเมืองจะจมน้ำ แล้วเขาก็กลับไปพูดเป็นภาษาของเขาเหมือนเดิมแบบวอยวายอะวอยวายเนี่ยพี่ก็แบบคือพี่ไม่เข้าใจไงว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรแล้ว คือการมาของเขามันก็ประหลาดอยู่แล้วแล้วมาพูดอะไรที่เราไม่รู้เรื่องด้วยมันก็ยิ่งงงด้วยใหญ่แต่ว่ามันเหมือนกับ สิ่งที่พี่กำลังกำลังงงของพี่อยู่ อ่ะ มันเหมือนกับเป็นคำตอบที่เขาฟังอยู่ก็คือ เหมือนกับ เขาไม่พอใจที่พี่อาจจะไม่สามารถที่จะตอบรับอะไรกับเขาได้ละมั้งมันเลยก็ทำให้เขาแบบหัวฟาดหัวเบี่ยงอ่ะแล้วก็เสียสายหัวคนโมโหแล้วก็เอาไม้เท้าอ่ะของพื้นฟิลแบบนี้ไม่ได้ความดังนะฟิลแบบนี้คือโอ้ยคุยกับมึงไม่รู้เรื่องเลยโว้ยอะไรอย่างงี้ถูกไหมแบบอะไรวะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่เข้าใจมันเป็นอารมณ์นั้นอ่ะแล้วก ไม่เ้าเล็กๆอ่ะเคาะพื้นย้ำๆแต่เสียงมันไม่ดังนะเสียงมันแปะแปะพี่ก็แบบ พี่ก็ยังงงตัวเองอยู่เนี่ยแบบ คือเราเราไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะเขาก็เดินแบบหัวฟัดหัวเวียงอ่ะแล้วก็เดินเอาไม้เท้าคำเดินหลังพ่อมๆกับเขาแบบในแบบ เดินออกประตูไป พอเขาเดินออกประตูไปปุ๊บมันเหมือนกับมีลมอ่ะลมเย็นที่มันอยู่ในห้อง ที่มันเข้ามาบอกในห้องตอนแรก มันถูกจูบออกไปข้างนอกหมดเลยนะ ครับ แล้วหลังอนั้นพี่ก็กระพริบตาพี่แล้วพี่ก็รู้สึกว่า อ้าวเมื่อกี้พี่เหมือนเหมือนคนที่นั่งลืมตาแข็งมาตลอดอ่ะครับพี่รู้สึกว่าตาพี่แห้งแล้วพี่ก็เลยถามเพื่อนว่า เมื่อกี้ฉันพูดอะไรงึมงำงำได้ยินไหมเพื่อนบอกได้ยินแต่ได้ยินแค่พึมพำเอง ก็นึกว่าอะไรเขาคือเขาต้องฟังเพลงแล้วก็ติดต่อกับคอม ก็เลยไม่ได้สนใจพี่แต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแต่เหมือนกับได้ยินเป็นพี่บ่นอะไรเบาๆมากกว่าเขาก็สนใจแล้วพี่ถามว่า เอ่อตอนที่ในห้องอากาศมันเย็นขึ้นแล้วมันมีตัวอะไรผ่านอ่ะ สังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรผ่านข้างๆไหมว่าเพื่อนพี่จะนั่งติดประตูก็คือเมื่อกี้ดึงผ่านเป็นพี่ไปเลยคือดึงผ่านข้างๆเลยอ่ะก็ไม่เห็นอะไรนะก็ก็คือพี่ก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้คำตอบตรงนั้นแล้วล่ะ เออแต่แต่คล้ายๆกับที่ที่ลงเดียวขึ้นนะแต่ว่าเขาเขามอมแมมนะเขามอมแมมนะไม่ไม่ได้แบบสะอาดสะอ้านนะ ครับ พี่นุ๊กคล้ายๆแบบ พี่นุ๊กผมขอโทษที ผมเนี่ย ไม่อยากให้คุณผู้ชมบูฟังแบบคิดหรือว่านึกกันนาน ตอนเนี้ยผมเอารูปของรูปปั้นรูปหนึ่งขึ้นบนหน้าสตรีมมิ่งผมอยากให้พี่นุ๊กช่วยดูหน่อยว่า ใกล้เคียงไหม ใกล้เคียง แต่ว่า เขาไม่ได้ดูเรียบร้อยแบบนี้ คือมอมแมมกว่านี้เสื้อผ้าจะใช่ เขาจะคุกฝุ่นอ่ะ อืมอ่าหนวดเขาที่เป็นเขายาวๆ มันก็จะเหมือนเปื้อนดินอ่ะ แล้วผมเขาจะเหมือนแบบ เป็นสังกะพานลวกแล้วก็สกปรกสกปรกหน่อยๆอ่ะอ่ มันคุกปุ่นคุกปุ่นเนี่ยมันมันไม่ใช่สะอาดเรียบร้อยอะแต่ว่าเหมือนการการแต่งตัวอะคูกคำพูดของเขาที่พูดกับพี่นุ๊กที่ว่าพอพอพูดแบบตั้งใจพูดเป็นภาษาไทยอ่ะ พูดว่ามึงจะจมน้ำ หรือว่าเมืองจะจมน้ำนะพี่เมืองเมืองเมืองกำลังจะจมน้ำ เออ เขาบอกนี้เมืองเมืองกำลังจะจมน้ำ ทำอะไรสักอย่างเมืองกำลังจะจมน้ำแต่พี่ไม่เข้าใจตรงนั้นไงพี่ก็พอถามเพื่อนเพื่อนก็ ไม่เห็นอะไร พี่ก็เลยเก็บความสงสัยตรงนั้นไป อืแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดน้ำท่วมที่กรุงเทพเป็นท่วมท่วมชั้งใหญ่เลย อืปีสี่ห้ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะมันอาจจะไม่เกี่ยวกได้ครับ คือพี่มุกเอามันเป็น ไม่อยากเอาสองเรื่องมาพ่วงเดียวเพราะว่ามันกัน เออเออครับ ก็คือมันอาจจะไม่เกันก็ได้ อืมก็ ก็อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวแต่ในมุมของอพี่นุกที่พี่นุกได้เจอ ก็เหมือนเป็นคำเตือนอะจาก ผม ผมมองว่า อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมาแปลงกายมาในในภาพลักษณ์ที่ทำให้พี่เจอแล้วไม่กลัวก็ได้นะ ถ้ามาแบบร่างใหญ่ๆเท่าคนแล้วมาโผล่แบบนี้ใส่ชุดแบบนี้เดินมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกฟิลนึงนะผมว่าพี่อาจจะไม่พูดกับเขาแบบนี้ก็ได้นะแบบพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่อง มันอาจจะไม่ใช่ฟิลนี้แล้วนะ มันอาจจะเป็นฟิลอีกที่วิ่งหนีแล้วอะมันมันมันมีต่อจากนี้อีกนิดนึงคือหลังหลังจากน้ำลดสามปีละครับ ก็ ก็คือพี่ได้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านเคยเป็นหมอผีมาก่อน แล้วก็ปัจจุบันท่านเลิกแล้วท่านก็แบบมาทำยาสมุนไพรใส่กระปุกขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่น้ำท่วมอ่ะผู้ฉลาดกระปุกบูตัวอะไรแนะนำยาโดนน้ำท่วมเลยพี่ก็เลยก็ไปช่วย คือพี่ก็เหมือนกับอารมณ์แบบอยากได้ความรู้เรื่องแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่ไปช่วยอ่ะพี่ก็สังเกตว่า อาจารย์ท่านเนี้ยจะมีลูกศิษย์ลูกหามาขอเรียนวิชามาถามนั่นถามนี่อยู่ตลอด แล้วันมนวันหนึ่งที่ ที่พี่เดินเดินผ่านห้องห้องรับแขกที่ลูกศิษย์อาจารย์ก็นั่งคุยกันอยู่ คือลูกศิษย์หลายคนนะ ประมาณสิบกว่าคนนะครับ อาจารย์พี่ก็ได้ยินเสียงอาจารย์พูดว่า ไอตัวเล็กๆเนี่ยมันแสบนะอะไรเนี้ยตอนนั้นพี่หูเฉียแต่ว่าด้วยความที่พี่ยังทำงานทำงานที่เกี่ยวกับพวกกราฟิกออกแบบ ยังไม่เสร็จ แล้วลูกศิษย์ก็รอกันเยอะด้วยพี่ก็เลยยังไม่กล้าไป อืม แล้วก็รอจนแบบจังหวะที่แบบลูกศิษย์เขากลับกันไปหมดละแล้วอาจารย์ก็นั่งแบบชมดอกไม้ชมอะไรของเขาอ่ะก็คืออยู่คนเดียวละพี่ก็เลยเข้าไปถาม เอ่ออาจารย์นะที่อาจารย์ขอตัวเล็กๆเนี่ยให้อะไรที่เหมือนคนแล้วตัวเล็กหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าใช่แล้วทำไมล่ะเิอหรออะไรเงี้ย ก็พี่ก็บรรยายถามว่าเจอแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเขามีที่เลือกไหมตัวแบบเนี้ยที่คนตัวเล็กๆเนี่ยจอรก็บอกว่าอันนั้นเป็นร่างเป็นร่างจริงแล้วเลยก็คือมันเหมือนจะเป็นองปฏิกะประเภทหนึ่งที่แบบเขาเกิดมาก็แต่เขาเกิดมาแต่อะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเกิดจากชาติหรือเกิดจากอะไร ก็ไม่รู้ก็คือเกิดมาเขาก็จะตัวจิ๋วๆแบบนั้นแล้วก็ เวลาเขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะ ตรงนั้นมันก็จะสมมติสมมติเขาไปอยู่ในในในจอมปวกอืม มันก็จะถูมาเป็นคนปวดัถ้าเขาไปอยู่ในต้นสักหรืออะไร ต้นใดต้นหนึ่งต้นต้นสักต้นนั้นก็จะมีโคดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเขาบอกว่าด้วยความที่เขาไอไอไอสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ย มันมันไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็ถ้าเขาชอบใครเขาก็ให้คุณได้ให้โชคให้ลาบได้แต่ ถ้าเขาไม่ชอบใครเขาเขาก็แกล้งไม่ไม่ป่วยใช่ไหมแต่ก่อนอะอาจารย์จะเป็นหลายเคสก็ที่มีไอ้ปูบูจิวนติดมาด้วยก็ต้องแบบไล่ไปเกียเขาบอกว่าตัวเล็กกว่านี้ก็มีตัวเท่านิ้วก้อยก็มีอาจารย์ครับ เหมือนเขาจะอยู่กันตามป่าอยู่ตามธรรมชาติอะแล้วอาจารย์ก็ถามที่ว่าใกล้ๆบ้านพี่มีต้นไม้ใหญ่หรือมีจอมปลวก หรือมีอะไรหรือเปล่าที่มันดูแปลก พี่ก็บอกว่า เออก็มีมีต้นมีต้นโพอยู่ อืมมันก็ต้นใหญ่อาจารย์ก็บอกว่า สงสัยพวกนั้นเขาน่าจะอยู่กันเขาจะเขาจะอยู่กันตามต้นไม้หรือตามพวกคนดินหรืออะไร คือพบเขาไม่ได้สูงนะอืมแล้วก็จะอยู่ประมาณดินหรือสูงกว่าดินไม่มากอะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็ผมว่ามันมันก็แปลกแปลกมัน่เหมือนมันเฟอร์รี่ของเวอร์ชันไทยอ่ะ ครับ มันเหมือนเป็นหนึ่งในกลุ่มของโอปปาติกะที่ เขาเรียกไงอ่ะเขาเรียกว่าจุติเกิดในในรูปแบบ ในรูปร่างคล้ายๆ มนุษย์นี่แหละแต่ จะไซเล็กลงมา อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะก็แต่แต่ส่วนใหญ่ อาจารย์บอกว่าเขาเวลาเขาเจอมนุษย์เขามักจะทำตัวพอๆกันนะ อืม แต่แต่ร่างร่างเดิมจริงๆ เขาอะเขาก็อยู่ในต้นกระเบิดเขาอะแหละก็คือตัวประมาณต้นกระเบิดเขาอะก็คือตัวเล็กๆกันแหละอ่าก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอะ